องเช่าชั้นสี่ครับผมห้องเช่าชั้นสี่อ่า ก่อนหน้านี้เรามีโอกาสพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับน้องชายไปสองเรื่อง แล้วก็เรื่องลุงข้างบ้านของพี่เอง แล้วก็รุ่นพี่มาทำตามสัญญานะฮะที่มาเล่าไว้กับวีนะฮะวันนี้ไอ้เนอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะได้พูดคุยกันครับพี่ มาเหตุการณ์มันเป็นยังไงอะไรยังไงเรามาเริ่มกันเลยก็ได้ครับ เรื่องนี้ต้องย้อนขอผมขอเกินก่อนนะครับคุณพิชาว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของเพื่อนสนิทผมคนหนึ่งครับ ตัวเพื่อนผมเนี่ยพื้นเพเนี่ยจะเป็นคนที่เจอวิญญาณเจอผีเป็นเรื่องปกติมาก อืมอืมเราอะสนิทกันมากช่วงสมัยมต้น แล้วพอขึ้นมสี่เนี่ย เพื่อนผมเนี่ย จะย้ายสายอาชีพไปเรียนสายอาชีพเนี่ยครับผมครับ ผมขอสมมติชื่อเพื่อนผมว่า ชื่อจ้ดหนึ่งแล้วกันครับหนึ่งเนี่ยเรียนช่างกลโรงงานนะฮะ พอเรียนจนจบปวส แล้วก็ไปเรียนต่อที่กรุงเทพมหานครครับ ด้วยความที่เป็นคนที่มีความรับผิดชอบฮะอยากช่วยพ่อแม่ก็คือ หาเงินเรียนส่งตัวเองเรียนบ้างเพื่อให้จบปริญญาตรีฮะครับ แต่ด้วยความที่จบปวส เนี่ย อืมแล้วเหมือนไปสมัครงานที่ไหนมันนะเด็กจบ ปวส มันก็เด็กใหม่ ก็ไม่ค่อยมีคนรับด้วยความที่ญาติเนี่ยฮะเป็นเชฟ อาหารญี่ปุ่นครับ ก็เลยชักชวนเพื่อนผมนะไปทำงานด้วย อืมอ่ะเปลี่ยนสายเลยฮะ ตัวเพื่อนผมเนี่ยก็เลยไปเรียนไปเป็นเชฟฝึกหัดของร้านอาหารญี่ปุ่น ผมต้องพูดก่อนนะครับว่าเพื่อนผมเจ้าหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่หน้าตาดีมากหล่อก็จะมีสาวๆมาตามขนมจีบอย่างเงี้ยฮะครับ แต่เขาก็ไม่สนใจอะไรฮะ เพราะว่าเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยมันเหนื่อยมาก จนมาวันหนึ่งเขาได้พบรักกับแฟนคนปัจจุบันเนี่ยฮะครับ เป็นรุ่นน้องประมาณสักสี่ห้าปี พอคบกันได้สักปีกว่าๆนะฮะแล้วตัวแฟนก็เลยมาบอกว่า เขาท้อง คือคนกำลังเหมือนว่ากำลังเหมือน เริ่มต้นชีวิตฮะ คนกำลังนับหนึ่งใหม่เนี่ยครับ เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย แล้วก็แฟนกำลังจะท้องก็เลยบอกหยุดการเรียนไปก่อน แล้วก็ โฟกัสไปที่ตัวแฟน เพื่อนผมหนึ่งเนี่ยก็เลยไปบอกกับพ่อแม่ว่า เนี่ยเขาขอรับผิดชอบ น้องคนนี้นะยังไงก็ช่วงเนี้ยถึงเขาจะแบบไม่ร่ำรวยอะไรมาก แต่เขาขอแบบ ดูแลผู้หญิงคนนี้ให้ถึงที่สุดครับผมครับด้วยครับผม แล้วพอด้วยความที่ตัวเพื่อนผมเนี่ยอยู่กับพ่อแม่ ในบ้านเช่าอะฮะ มันเป็นมันคับแคบมากถ้าแฟนเข้ามาอยู่ด้วย ครับ ก็เลยเหมือน นัดแนะเนี่ย จะไปหาหอพัก หรือห้องเช่าอะไรถูกๆเนี่ยฮะเพราะว่าคนที่ท้องประมาณสักสามเดือนน่ะมันต้องกินเวลาอีกสักแปดเดือนเนี่ยทำงานเนี่ย แล้วก็จะเหมือนลาคลอด ครับ ช่วงแปดเดือนเก้าเดือนเนี่ยฮะก็เลยนัดแนะว่าจะไปหาห้องเช่าถูกๆครับ แฟนและ ตัวแฟนแล้วก็เพื่อนผมเนี่ยเจ้าหนึ่งเนี่ยก็เลยขับรถ ไปหาหอพักที่อีกเหมือนญาติของแฟนนรับแนะนำว่า ใกล้ ๆ ที่ทำงานเนี่ยมันจะมีห้องพักถูกอยู่ เขาก็เลยขับลัดเลาะมอเตอร์ไซค์ไปเจอแบบ มันเป็นตึกแถวฮะ ครับ ที่เหมือนแบ่งเช่าห้องฮะห้องเช่าถูกๆเนี่ย มันติดป้ายตรงข้างหน้าว่ามีห้องให้เช่านะ ก็มีเบอร์ติดต่อ พอเพื่อนผมเห็นอย่างงั้นปุ๊บก็เลยโทรโทรศัพท์ไปฮะก็มีปลายสายเหมือน คนดูแลฮะ เป็นคุณลุงคนหนึ่งแกก็เดินมา แกบอกว่าแกเปิดร้านขายของชำตรง เยื้องหอนี้ไปหน่อย ก็เลยมาถามเพื่อนผมว่าสนใจห้องไหมอืมก็เลยถามไปว่า มีห้อง ห้องว่างให้พักไหมครับ แกบอกว่า มันเหลืออยู่ห้องหนึ่งชั้นสี่แล้วก็เลยถามว่า ก็เลยสอบถามว่า ห้องพักเดือนละเท่าไหร่ รวมค่าน้ำค่าไฟ ตอนนั้นประมาณสักพันสองฮะ คุณบีเออเออถือว่าถูกมากก็เลยอ่ะโอเคใช่ครับ เพื่อนผมก็เลยเดินขึ้นไปดูห้องพักในชั้นสี่ฮะ ขออธิบายห้องพักก่อนครับว่า ห้องพักมันจะเป็นเหมือนตึกตึกแถวฮะที่เจ้าของหอมันเหมือนเอาไม้อัดมาอัดมาตีตีแบ่งกั้นห้องเนี่ยครับผมครับ โดยที่ชั้นสี่เนี่ย ห้องเพื่อนผมน่ะจะเป็น ห้องสี่เหลี่ยมที่ตีด้วยไม่อัดแล้วก็จะมีห้องน้ำ ไอเป็นห้องน้ำตรงข้างนอกฮะครับ แล้วก็จะมีห้องอีกห้องหนึ่งที่อยู่ถัดเข้าไปเป็นห้องหลักของหอพักนี้ อืมอ่าเข็นครั้งแรกก็โอเค ราคาถูกมาก หนึ่งกับแฟนก็เลยคุยกันว่า โอเคไหม ด้วยความที่ตัวแฟนน่ะจะเป็นคนที่มีเซนต์มากกว่าตัวเพื่อนผม ครับ ก็เหมือนให้เพื่อให้แฟนสแกนว่าห้องนี้โอเคป่ะแฟนก็บอกโอเค พักได้ โอเคก็เลยนัดแนะทำสัญญากันฮะ วันนั้น ถ้าทำสัญญาเสร็จก็จะยกคงยกของมาไว้ห้องนี้ก็จ่ายเงินทุกอย่างไปฮะก่อนที่จะลงไปฮะด้วยความที่ชั้นสี่เนี่ย มันก็จะเหมือนว่ามีทางขึ้นไปตรงระเบียงดาดฟ้าเนี่ยครับผมครับ เพื่อนผมอ่ะตา เลือไปเห็นว่ามีตู้มันมันตู้ไม่สั์ขนาดย่อมย่อมฮะไม่ใหญ่มาก อืมมันวางอยู่ ระหว่างทางเดินที่ขึ้นไปตรงดาดฟ้า ด้วยความที่เพื่อนผมเป็นคนขี้งกฮะบอกเฮ้ยเห็นตู้เสื้อผ้า ก็เลยถามเจ้าของคนดูแลว่าครับ ตู้เนี่ยผมขอเอามาใช้ในห้องได้ไหม ตัวคุณลุงก็บอกว่า อย่าเอาไปใช้เลยมันเป็นของมันเป็นของเจ้าของเก่า ครับเขาจะคนย้ายไปข้างนอกครับ ครับ พอเพื่อนผมได้ยินอย่างนั้นก็ไม่เซาซีฮะ ครับ โอเค ก็ตกลงสัญญาเรียบร้อย แล้วก็คนของมาพักที่นี่ฮะช่วงเดือนสองเดือนแรกมันไม่มีปัญหาอะไรครับคุณพิซ่าครับ พอพักไปเดือนที่สามเนี่ยด้วยความเหมือนมันเก่าเกมฮะ รู้ว่าเจ้าของหอไม่ค่อย ลุงดูแลไม่ค่อยขึ้นมาดู ความเรียบร้อยสักเท่าไหร่ ตัวเองก็เลยคิดแผนการคือจะเอาตู้เสื้อผ้าเนี่ย เข้ามาอยู่ในห้อง ก็เลยเอาตู้เสื้อผ้าในลากเข้าไปในห้องครับเพื่อเอามาใช้ก่อนถ้ามีปัญหาอะไรก็ แค่คืน จะของพอ แค่นั้น ก็คิดแค่นั้นครับพอเอาตู้เข้ามาอยู่ในห้องเนี่ยมันก็เลยเริ่มมีเรื่องแปลกๆเนี่ยครับ ผมคุณพิซ่าครับ โดยที่ ทุกครั้งเนี่ยกลับมาห้องพักเนี่ย แฟนเนี่ยจะพูดเสมอว่า พี่หนูดีใจจังเลย เริ่มแรกนะฮะ ครับ เพราะว่าด้วยความที่เขาอะมันเป็นห้องที่แบบตีไม้อัดฮะมันจะมีห้องหลักของหอนี้อยู่อะของอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันเหมือนว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอะคุยโทรศัพท์อยู่ เขาก็เริ่มอุ่นใจเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวอะครับ ผมต้องพูดก่อนนะว่าตัว เพื่อนผมเจ้าหนึ่งกับแฟนเนี่ยจะทำงานคนละที่แล้วก็เหมือนหยุด หรือเหมือนเลิกงานไม่ค่อยตรงกัน เวลาไม่ตรงกันก็คือแฟนผม แฟนแบบเลิกประมาณสักทุ่มหนึ่งตัวเพื่อนผมจะเลิกประมาณสักสามสี่ทุ่มประมาณเนี่ยครับ แล้วพอแฟนบอกว่าเอ้ยข้างห้องเรา มีเหมือนพี่คนผู้หญิงคนนึงอ่ะแกอยู่ด้วยก็เลยรู้สึกอุ่นใจว่าอ่ะอย่างน้อยก็มี มีผู้หญิงที่อยู่ในชั้น เนี่ย เหมือนว่า วันไหนว่างเนี่ยจะซื้อขนมขนมไปทำการแบบแนะนำตัวเองว่าเนี่ย ให้รู้จักกันนะฮะ เป็นเพื่อนบ้านกันที่ดีครับ ผม อืมแต่ทุกครั้งกลับมาไม่เคยเจอพี่คนนี้ฮะแต่ได้ยินแบบเสียงคุยโทรศัพท์ อ้างเหมือนพี่คนนี้เดินเข้าห้องน้ำบ้างก็เลยไม่ได้สงสัยสงสัยอะไรฮะ เพราะว่าเหมือนคิดว่าเขาคงทำงานอยู่ อืแล้ววันหนึ่งฮะตัวเพื่อนผมน่ะ ทุกอาทิตย์เนี่ยจะหยุด จะหยุดหนึ่งวัน คือวันจันทร์ แล้ววันนั้นเพื่อนผมเนี่ย ก็เหมือนกะว่าจะนอนพักผ่อนเต็มที่ไม่ไปไหนเลยแล้วให้แล้วประมาณสักสองสามทุ่มเนี่ย จะไปรับแฟน เพื่อที่จะไปกินหมูกระทะกันในวันนั้น นัดแนะกันเรียบร้อยละครับ ตัวเพื่อนผมเจ้าหนึ่งเนี่ยก็เลยตั้งโทรศัพท์มือถือตั้งประมาณสักสองทุ่มกะว่าจะอาบน้ำในช่วงเวลานนั้ก็ขอพักผ่อนเต็มที่แล้วกัน ครับ ประมาณสักหกโมงทุ่มหนึ่งเนี่ยฮะคุณวิซ่าเขาเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นตอนนั้นเขาคิดว่าเขาฝัน เขาเล่าให้ผมฟังเขานอนในห้องเนี่ยฮะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าที่เขาลากเข้ามา เป็นตู้ เป็นตู้เสื้อผ้าประมาณไม้สัก สวยมากเลย อยู่ดี ๆฮะความรู้สึกเขามองในตู้เสื้อผ้ามันเหมือนว่ามีคนมองมองเพื่อนผมอยู่อืม แล้วในความฝันอะสักพัก มันเหมือนมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากตู้เสื้อผ้าเฮ้ยครับ พอเดินมาแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนมานั่ง มานั่งพับเพียบอยู่ตรงข้างของเพื่อนผมฮะครับ แล้วก็มองซ้ายมองขวาแล้วก็ยิ้มฮะเออ ก็ในความฝันเนี่ย ผู้หญิงคนนี้พูดว่า พี่หล่อจังเลยหนูชอบ หนูขออยู่กับพี่ได้ไหม แต่เพื่อนผมก็เหมือนในความฝันเนี่ยก็เลยปฏิเสธกับผู้หญิงคนนี้ไปว่า ไม่ได้ คุณน่ะ จะมาอยู่กับผมได้ไงผมอยู่กับภรรยาครับ ตอนนั้นในความฝันฮะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนเอาหน้ามาชงโกใส่หน้าเพื่อนผมแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไร หนูจะขออยู่ข้างๆพี่ตรงนี้แล้วกันแล้วเพื่อนผมก็สะดุ้งตื่นพร้อมในกาปลุกฮะครับ มันเป็นเวลาสองทุ่มแล้วในใจตอนนั้นคิดว่าเป็นฝัน ก็เลยไม่ได้คิดอะไรฮะ เวลามันก็ผ่านล่วงเลยไปจนสี่เดือนครับผมครับ มันก็เริ่มมีอะไรแปลกๆ ฮะ อย่างเช่น พอ เหมือนเขานอนอยู่กับแฟนเนี่ยอยู่ดีในคืนนั้นนะฮะ แฟนของเขาลุกขึ้นมาฮะ แล้วก็พูดเหมือนพูดกับคนเดียวว่า คุณจะมาอยู่กับพวกเราได้ยังไง ฉันอยู่กับแฟน อืมฉันไม่ให้แฟนฉันหรอก เหมือนละเมอฮะ ละเมอพูดอยู่คนเดียวอ่ะแล้วเพื่อนผมเจ้าหนึ่งก็เลยตกใจ ก็เลยมองแฟนตัวเองว่า เป็นอะไรก็เลยเหมือนเหมือนไปปลุกแฟนครับ แฟนก็เหมือนแบบ สะดุ้งตื่นอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ถามว่าตัวเองเป็นอะไร แฟนก็เลยบอกว่าอ๋อไม่มีอะไร ไม่มีอะไร ในความคิดตอนนั้นอ่ะ เพื่อนผมเรารู้แล้วว่าแฟนน่าจะเจออะไรสักอย่าง แต่ไม่กล้าที่จะพูด ครับ กลัวว่าแฟนจะกลัววันนั้นก็ไม่มีอะไระก็ไม่ได้พูดอะไรกันอย่างเงี้ยฮะ ก็คือเขาอยู่หอพักเนี่ย มันก็เจอพี่ข้างห้องบ้าง บางครั้งเลิก ดึก ๆ เนี่ยฮะก็จะมีเหมือนพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้าสวนมาเข้าห้องน้ำครับ แต่ด้วยความที่เป็นผู้ชาย จะไปทักท้วงพี่ข้างห้องก่อนก็มันน่าเกลียดฮะอืก็เนี่ย จะรอเวลาที่แบบวันวันไหนพี่เขาจะพร้อมมาแบบจะทำความรู้จักเนี่ย อยากฝากแฟนตัวเอง เพราะว่าแฟนกลับมาเร็ว แล้วก็ช่วงนั้นท้องด้วยครับ แล้วเวลามันก็ล่วงเลย จนเดือนเกือบเดือนสุดท้ายฮะที่จะย้ายออกจากหอเนี่ยครับผมประมาณสักเดือนเนี่ยเป็นเดือนที่แปดสิ้นเดือนเนี่ยก็จะย้ายเพื่อแฟนจะไปรอข้อที่บ้านต่างจังหวัดของพ่อตาแม่ยายเนี่ยครับผม แล้วประมาณว่าวันนั้นเขาเพื่อนผมกับแฟนนะเหมือนไปกินเลี้ยงอะไรสักอย่างเนี่ยฮะแล้วเกิดทะเลาะกัน แล้วกลับมาห้องก็เหมือนงอนฮะ แล้วเหมือนว่าต่างคนก็ต่างแบบ คนละมุมฮะนอนคนละมุมเนี่ย ตัวเจ้าหนึ่งเนี่ย ก็นอนแบบพลิกหันหลังให้แฟนอยู่ สักพักความรู้สึกเนี่ยฮะมันเหมือนมีแบบ แฟนตัวเองอะมาหยอกเราฮะมาหยอกล้อเราเนี่ย ก็โอเค แฟนคงแบบ หายงอนแล้วมั้งเกรงหอม ผู้หญิงก็แบบมากอดคือเข้าใหม่ประมาณฮะผู้หญิงก็แบบ อยู่ดีก็ หอมแก้มมากอด แล้วอยู่ดีก็มาค่อมล่างของตัวเพื่อนผมครับ แล้วผู้หญิงคนนี้ ที่เพื่อนผมเห็นอะเหมือนว่าเป็นแฟนของเขาทุกอย่างฮะยืมแฟนเขาแหละค่อยๆโน้มตัวลงมาแล้วก็หอมแก้มฮะหอมแก้มทำอย่างนั้นซ้ำๆครับคุณพิซ่าครับ จนเพื่อนผมรู้สึกแบบแปลกใจว่า แฟนเราเป็นอะไรวะก็เหมือนแบบจะเบี่ยงหน้าตัวเองเพื่อจะหลบแบบว่า เขากำลังหอมแก้มเราอยู่อะเพื่อจะเบี่ยงแบบหลบนะฮะ ปรากฏว่าพอเขาหันกลับไปประมาณด้านซ้ายเนี่ย ปรากฏว่าเจอแฟนตัวเองอะนอนหันหลังให้อยู่ เออ ฮะ ตอนนั้นแบบเฮ้ย เพื่อนผมก็เลยแบบตกแบบ ถึงกับช็อกเลยฮะตอนนั้นอะครับเอ้า แล้วผู้หญิงที่ลักษณะเหมือนแฟนเราเนี่ยที่หอมที่หอมอยู่เนี่ยเป็นใครวะก็เลยรวบรวมความกล้าและหันหน้ากลับมาฮะด้วย ตัวห้องตอนนั้นคือไม่ได้เปิดไฟฮะแต่มันมีแสงไฟจากด้านนอกมันส่อง สาดส่องเข้ามาเนี่ย พอสังเกตผู้หญิงคนนั้นน่ะ ครับ กลับว่าไม่ใช่แฟนของตัวเองครับ เออเออเออเออเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ยังไงเดียวสภาพช้ำเลือดช้ำหนองที่แบบผู้หญิงขึ้นอืดฮะ ครับัวนั้นแบบเพื่อนผมแบบช็อกเลยฮะเนี่ยผมพุ่งผลคนลุกเลย เรื่องเนี้ยที่เพื่อนเล่าให้ฟังครับแล้วผู้หญิงคนนี้ค่อยๆน้อมตัวมาเออคือตอนนั้น ด้วยความที่ช้ำเลือดช้ำหนอง เพื่อนผมคิดว่าตัวเองอะฝัน ครับ แต่พอผู้หญิงคนนั้นน้อมมากอบมาหอบแก้มเหมือนเดิมฮะ มันเหมือนแบบอะไรนิ้วเหนียวฮะ มันโดนแก้มมันแพะในลักษณะที่เขามาหอบแก้มเราแพะครับ มันเหมือนว่าน้ำน้ำน้ำน้ำเลือดน้ำหนองอะมันโดนแก้มเนี่ยครับผม ด้วยความที่เพื่อนผมอ่ะมันก็เคยแบบว่าถ้าเจอแบบเนี้ยให้ตะโกนด่าเลย เพื่อนผมก็เลยแบบด่าแบบเสียหายแบบไม่ได้ผุดได้เกิด คิดถึงครูบาอาจารย์สอนเลยทุกอย่างอะเขาหลุดจากพวังจุงนี้ได้ เขาก็เลยกำหมัดเพื่อจะชกร่างนี้แบบผลักออกไปอยู่ดี พอชกไปร่างนั้นแบบมันเราเหมือนเราชกอากาศเนี่ยครับผม แล้วเพื่อนผมแบบตื่นมาแล้วก็โวยวายขึ้นมาแล้ว แฟนก็เลยตกใจเเป็นอะไรพี่เป็นอะไรพี่อย่างเงี้ยด้วยความที่หนึ่งค่าใช้จ่ายในการคลอดลูกเนี่ย มันจำกัดจำเขียด จะเล่าเรื่องนี้ให้แฟนฟังก็ไม่ได้ครับ เงินที่จะเอามาจ่ายสิ้นเดือนเนี่ย มันก็ต้องจำเป็นนะฮะ ต้องจำใจอยู่อีกประมาณสิบห้าวันอืมคุณวิซ่าคิดนะ แบบ โอ้ยสมัยนั้นแบบ เพื่อนผมบอกว่า กลัวก็กลัว ครับ แต่มันต้องจำยอมต้องอยู่ฮะ ต้องอยู่จริงๆเหรอพี่ ใช่ ตอนนั้นแบบเพื่อนบอก เพื่อนบอกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์จะเก็บไว้ให้ลูกตัวเองคลอดเท่านั้นครับอ่ะจะเจอยังไงก็ยอมแล้วกันโอ้ใจ แล้วพอครบเนี่ยครบแปดเดือนเนี่ย ครบสัญญาเนี่ยพ่อพ่อตาแม่ยายก็ขึ้นมารับตัวแฟนเนี่ยไปที่ต่างจังหวัดแต่เพื่อนผมเนี่ย ต้องเคลียร์งานก่อน อีกประมาณสามหรือสี่วัน เนี่ยครับผม ครับ ก็เลยต้องนอนพักที่นี่อยู่ ก็เก็บคงเก็บของเตรียมที่จะย้ายออกนะฮะ ตามปกติ เหมือนเดิมฮะเพื่อนผมคือของบางส่วนอ่ะ เอากลับไปบ้านแฟนแหละก็จะมีแบบเสือผืนมอนใบฮะ ก็เหมือนนอนเคลียร์งานประมาณสักสี่วันอ่ะช่วงสองคืนแรกมันไม่มีอะไรฮะพอมาคืนที่สามน่ะ เพื่อนผมเหมือนเดิม พอเลิกงานมาก็อาบน้ำแต่งตัวก็เข้านอนครับ เข้านอนฮะคราวนี้เพื่อนผมบอกว่ามันไม่ได้ฝันกำลังจะเคลิ้มหลับเลยฮะ สักพักหนึ่งเหมือนร่างกายขยับตัวไม่ได้ครับ เหมือนเดิมตู้เสื้อผ้าเปิดขึ้นมาเองอ่ะเออ ให้คิดฮะ ตู้เสื้อผ้าในห้อง เปิดอ๊ดแล้วมองเข้าไปในตู้เสื้อผ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งแบบกอดเข่าแล้วมองเราอยู่ข้างในตู้เสื้อผ้าครับ สภาพเป็นผู้หญิงช้ำเลือดช้ำหนองที่เราเจอครั้งก่อนกับ เออเออที่มาค่อมอ่ะ เออ ใช่ฮะ แล้วก็เดินออกมาจากตู้เสื้อผ้าแล้วก็มานั่งอยู่ตรงปลายเท้าของเพื่อน แล้วก็บอกกับเพื่อนว่า พี่ มาอยู่กับหนูเถอะเฮ้ย พี่หล่อมากเลยอ่ะหนูชอบครับ แล้วเพื่อนบอกว่าเป็นอะไรที่แบบ น่ากลัวมากฮะเป็นผู้หญิงที่แบบ แค่สภาพผู้หญิงเฉยๆมาหาเราเราก็รู้สึกจะกลัวอยู่แล้วตตนนี้เป็นผู้หญิงที่แบบอืดช้ำเลือดช้ำหนองครับผม พอเพื่อนผมเห็นอย่างนั้นปุ๊บก็เลยเหมือนท่องในใจว่า พระอาจารย์ที่เคยเร่ำเรียนวิชาอะไรมา แบบ บทคาถาอะไรก็พูดไปหมดฮะพอหลุดจากนี้ได้ปุ๊บเพื่อนผมวิ่งลงมาข้างล่าง เพื่อมาทำใจ ครับ ไม่รู้เลยว่าเขาเจอเหตุการณ์อะไรฮะ แล้วไม่รู้ด้วยว่าห้องนั้นมันมีอะไร อ่ะก็เลยโทรหารุ่นน้องที่เป็นเชฟด้วยกันเนี่ยแล้วก็เล่าเรื่องเราให้เขาฟัง แล้วเวลานั้นประมาณสักตีสองนะฮะ ครับ คือดีหน่อยตรงที่ว่ารุ่นน้องเนี่ยอยู่หอพักใกล้ ๆ กันก็เลยขับมอเตอร์ไซค์มารับเพื่อน อืไปพักด้วยอีกสองวันสุดท้ายเนี่ยเขาไม่ ขอโทษนะครับ เขาไม่พักห้องเลยค่ะไม่กลับไปห้องเลยจนวันสุดท้ายเขาต้องไปเคลียร์ค่าเช่าแล้วก็เอาเงินไปยกคงยกของกลับบ้านแฟนเนี่ยฮะพอเก็บของอะไรเสร็จร้อยจ่ายเงินให้คุณลุงเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ย ก็เหมือนนั่งคุยกันเนี่ยฮะ เพราะว่าบ้านคุณลุงจะเป็นเหมือนบ้านขายของชำ แล้วก็จะมีโต๊ะมาหินอ่อนอยู่หน้าบ้าน ครับ ก็เลยพูดกับคุณลุงประมาณว่า คุณลุงเนี่ย เดือนหน้าแฟนผมก็จะคลอดแล้วนะ ผมเนี่ยกำลังจะกลับบ้านแฟนเพื่อจะไปดูแล ตัวแฟนที่จะคลอดลูกคนแรกกำลังมุนพูดกำลังดีใจนะฮะ แต่เพื่อนผมอ่ะเจ้าหนึ่งมันก็พูดกับคุณลุงว่า เสียเสียดายจังเสียดายเลยนะคุณลุง ผมนะไม่รู้จักพี่ข้างห้องเลย ผมอะได้ยินเสียงแกคุยโทรศัพท์ทุกวันเลยผมไม่ได้แนะนำแกเลยผม ฝากบอกพี่เขาด้วยนะ ผมขอโทษ อืมพอคุณลุงได้ยินอย่างนั้นแบบเฮ้ออะไรนะ ตอนนั้นพอลุงบอกฮะ อะไรนะมันเป็นความคิดของเพื่อนผมเจ้าหนึ่งก็เลยส่วนว่า มันมีอะไรหรือเปล่าครับ เออ ด้วยความอยากรู้ฮะเอะคุณลุง เล่ามาเลย ผมจะไม่เล่าให้ใครฟังแล้วกันครับเรื่องเนี้ยเพราะผมเจออย่างนี้อย่างนี้อ่ะก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาเจอผู้หญิงคนนี้คนนี้ ออกมาจากตู้เสื้อผ้าก็เลยบอก ตู้เสื้อผ้า อย่าบอกนะว่าเอาตู้เสื้อผ้าที่อยู่ตรง ตรงไอ้ที่เขาวางไว้ตรงที่จะขึ้นไปในไอ้ดาดฟ้า เออก็สารภาพไปว่าใช่ครับ ผมเนี่ยเอาตู้เสื้อผ้าไปใช้ แกเลยบอกโหแกทำได้ยังไงอุตส่าห์บอกแล้วอย่าเอาเข้าไป ครับ ลุงแกก็เลยเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ฮะในชั้นสี่เนี่ย ห้องหลักเนี่ยจะเป็นห้องของประมาณหลานของเจ้าของหอมมาดูแล แล้วเหมือน เหมือนน้องคนเนี้ย สมมติว่าชื่อน้องหวยแล้วกัน น้องหวยเนี่ยจะเป็นคนอุปนิสัยก็คือ แบบคนเงียบไม่ค่อยพูดฮะจนวันหนึ่งอยู่ดีๆอ่ะ ตัวน้องหวยน่ะ ติดต่อไม่ได้หายเป็นอาทิตย์เลยฮะ ครับ ตัว เจ้าของหอเนี่ย ก็เหมือนแบบสงสัยอ่ะหลานเป็นอะไรเนี่ยก็เลยโทรหาคุณลุงเนี่ย บอกว่าขึ้นไปดูหน่อยดิ ว่าหมวยอ่ะมันเป็นอะไรทำไมแบบโทรไปก็ไม่รับ เพราะมันใกล้ที่นเดือนแล้วเขาต้องส่งแบบเคลียร์แบบค่าหอของแต่ละห้องอ่ะโอนเข้าบัญชีธนาคารครับอ่ะพอคุณลุงได้ยินงานปุ๊บก็เลยไปกับลูกน้องสองสามคนขึ้นไปเคาะประตู แล้วมันประจวบเหมาะด้วยว่ามันมีคนชั้นสามร้องเรียนว่ามันมีกลิ่นเหม็น กลิ่นเหม็นอะไรไม่รู้ เหมือนกลิ่นเหม็นซากศพ ที่มันลอยมาจากชั้นสี่อ่ะตอนนั้นใจคอคุณลุงไม่ดีละพอขึ้นไปปุ๊บเคาะม้วยม้วยม้วยเปิดประตูหน่อยก็เงียบก็เลยทำการแบบ เหมือนเปิดกุญแจเข้าไปครัพังพังกุญแจแล้ว เปิดห้องเข้าไปปรากฏว่า ไม่เจอหมวยนะครับ แต่เจอสภาพประมาณแบบ ยาแบบกล่องประสาทเนี่ยฮะเป็นยานอนหลับอย่างเงี้ยคือการเกลือเต็มเต็มห้องเลยฮะ แต่มันมีกลิ่นแบบฉุนมาก มันลอยค่าคุ้งไปในตู้เสื้อผ้าครับพอเปิดประตูไป ปรากฏว่าเจอหมวยนะ่ะ ผูกคอตาย ตรงตู้เสื้อผ้า ครับ ที่เพื่อนผมลากเข้าไปในห้องครับฮะแล้วจริง ๆ แล้วตู้เสื้อผ้าเนี่ยเจ้าของหมอเนี่ย กะจะไปเหมือนเอาไปถวายวัด ครับ แต่ด้วยความที่คุณลุงที่ดูแลน่ะขี้งกจะเอาไปขายเอง มันเป็นตู้สัก ฮะก็เลยเหมือนเอารอเพื่อมีคนมาซื้อและให้คนมายกอแต่เดชะบุญเพื่อนผมไปเจอก่อน ครับ ก็เลยเจอเรื่องราวประมาณนี้ครับโอ้โหของมันอยู่แล้วเขาก็ห้ามแล้วใช่ครับ แล้วประเด็นคือมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับห้องพักนะฮะเรื่องนี้เนี่ยคือ เรียกว่าอะไรอ่ะ อันนี้ใช้คำนี้ได้เลยนะว่า ชักศึกเข้าบ้าน ใช่ฮะ เออ แต่แต่คุณพิซ่าฮะ ครับทุกครั้งที่เขาได้ยินเสียงพี่ผู้หญิงข้างห้องอ่ะ ก็เหมือนห้องเขาติดกับห้องพี่คนนี้ครับแต่เขาไม่รู้ว่าพี่คนนี้เสียชีวิตไปแล้วแต่เขายังใช้ชีวิตประจำวันทุกวันเดินมาเข้าห้องนงห้องน้ำปกติ คือได้ยินเสียงการใช้ชีวิตของคนข้างห้องอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณลุงก็บอกว่าในชั้นสี่เนี่ยคุณเพื่อนผมกับแฟนออยู่แค่สองคน ไม่มีใครอยู่ร่วมด้วยครับ พอเพื่อนผมเนี่ย กลับ ไปบ้านพ่อตาแม่ยายไปดูแลแฟนเนี่ยฮะก็เลยถามแฟนว่าเนี่ย เนี่ยตัวเองเราอะเจอเจออย่างเงี้ยเจออย่างเงี้ยตัวเองเป็นไงบ้างทำไมแบบเหมือนคนที่คือแฟนเป็นคนมีเซนนะฮะ ครับ แฟนก็แบบพอฟังเรื่องของเพื่อนผมอ่ะเจ้าหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เหมือนหน้าตาไม่ตกใจเลยนะฮะคุณพิซ่าครับ ก็เลยสวดอ่ะพี่เห็นแล้วเหรอหนูรู้ตั้งแต่วันที่สามที่เข้าไปอยู่หอพักนี่แล้วอืม ด้วยความที่พอเลิกเลิกงานเสร็จเนี่ยเขาก็ได้ยินว่ามีพี่คนเนี้ยในห้องอ่ะ ได้ยินเสียงคุยกันนะ ก็เลยแบบ ด้วยความที่อยากอยากสนิทกับพี่คนเนี้ยก็เลยเหมือนเดินลงไปร้านของชำของคุณลุงเนี่ยจะไปซื้อของเพื่อจะมาแบบ แบบว่าทำความรู้จักพี่คนนี้ครับก็เลยถามคุณลุงว่าคุณลุงคะห้องข้างๆเนี่ยพี่เขาเป็นพี่ผู้หญิงเนี่ยเขาชื่ออะไรคะ แต่แฟนรู้แล้วว่า ทั้งชั้นเนี่ยเขาอยู่กันสองคน แต่กลัวว่าแฟนเจ้าหนึ่ง เนี่ย จะกลัวก็เลยไม่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังฮะจนทุกคนจนตัวเพื่อน ผมและแฟนย้าย แฟนของเพื่อนย้ายออกมาด้วยกันก็เลยมาเล่าเรื่องนี้ให้กัน ให้กันฟังฮะเรื่องมันก็เลยมีประมาณนี้ครับคุณบุคุณพิซซ่าเออผมฟังเรื่องนี้แล้วหายใจไม่ทั่วท้องตั้งแต่พูดว่า ลุง ตู้ไม้สักเนี่ยผมขอไปใช้ได้ไหมใช่ครับ ผมคิดไว้ในใจอยู่แล้วว่า โอ้ไอตู้นี้นะมันเอาเรื่องแน่ๆเลยว่านั่นแหละครับ ผม แล้วประเด็นคือไอช็อตไอช็อตตอนกลางคืนอะที่ว่าเหมือนเฮ้ยทำไมแฟนเรามันมาพี่พี่กลพี่กลว่าเดี๋ยวมันหอมเดี๋ยวมันจุ๊บเดี๋ยวมันมาค่อมแต่พอหันกลับไปอีกทีนึงเฮ้ยแฟนเรานอนอยู่นี่ไอ้นี่ใครวะใช่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 ฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story